สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันเป็นครั้งที่5นะคะ คาบสุดท้ายแล้วสำหรับการสอนวิชา Photoshop แบบ Open Class วันนี้จะมาสอนเรื่องการแต่งหน้านางแบบด้วยเครื่องมือบลัชกันนะคะ ก็เป็นวิธีที่ไม่ยากอีกแล้ว มาดูกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกเลยนะคะ เปิดไฟล์ภาพที่เตรียมไว้ขึ้นมา คลิกปุ่มสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ ตั้งชื่อเลเยอร์ว่าลิปสติกคลิกเลือกการผสมสีภาพแบบ Soft Light คลิกเครื่องมือ Brush Tool นะคะ ขนาดหัวแปลงจะตั้งที่ประมาณ 80 พิกเซล คลิกเลือกสีที่ต้องการค่ะ พอได้สีที่ถูกใจแล้วก็กดโอเคเลย แล้วก็ค่อยๆ drag เมาส์ระบายสีบนริมฝีปากไปเรื่อยๆค่ะ พอระบายเสร็จแล้วนะคะ เราสามารถปรับค่าความเข้มอ่อนของสีที่ริมฝีปาก ได้ที่ช่อง opacity เลยค่ะ ต่อไปเราจะมากรีดตาให้นางแบบกันค่ะ สร้างเลเยอร์ขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อว่า eyeliner ค่ะ ไปเลือกสีที่ต้องการก่อนนะคะ เลือกสีน้ำตาลเข้มแล้วก็โอเคเลย แล้วทีนี้เราก็จะไปคลิกเลือกบัตรที่ดาวน์โหลดไว้ ได้บัตรที่ถูกใจแล้วนะคะ ก็ระบายลงไปหนึ่งครั้ง เสร็จแล้วก็ไปคลิกลูกศร move to แล้วก็ย่อขยาย ให้เข้ากับรูปตาหนังแบบค่ะ พอเสร็จข้างหนึ่งแล้วนะคะ ข้างที่ 2 ก็ใช้วิธีเดิมเลย สร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่เราก็ใช้บลัดที่เป็นข้างขวา คลิกลงไปหนึ่งครั้ง แล้วก็ดัดรูปทรงให้เข้ากับรูปตาหนังแบบเหมือนเดิมค่ะ ในส่วนที่อายไลเนอร์มันเลยมาอยู่บนเส้นผมนะคะ ก็ต้องลบออกไปไปเลือกที่เครื่องมือเลเซอร์ทูค่ะ แล้วก็จะทำการลบออก เสร็จแล้วก็กด Ctrl E รวมเลเยอร์อายไลเนอร์ข้างซ้ายขวาให้เป็นเลเยอร์เดียวกันนะคะ ต่อไปจะเป็นวิธีการเพิ่มขนตาค่ะ สร้างเลเยอร์ ขึ้นมาใหม่ แล้วก็คลิกเครื่องมือบัตร to นะคะ เลือกบัตรที่ต้องการ แล้วก็คลิกไปบนภาพหนึ่งครั้ง แล้วก็ใช้เครื่องมือ move to ปรับดึงให้เข้ากับตาหนังแบบค่ะ เหมือนเดิมเลยค่ะ เสร็จแล้วก็มาลดค่า opacity ให้ดูซอฟลง พอเสร็จข้างซ้ายแล้ว กดอัลเทอร์เนตค้างไว้นะคะ แล้วกดที่ขนตาแล้วก็ลากเมาส์ไปเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็ลากเมาส์กลับด้านมัน แล้วก็ปรับรูปขนตาให้เข้ากับตานางแบบเหมือนเดิมค่ะ พอปรับรูปทรงขนตาเสร็จแล้วก็มาใช้ eraser tool ลบขนตาส่วนเกินออกไปเหมือนเดิมค่ะ พอเสร็จแล้วก็กด Ctrl E รวมเลเยอร์ขนตาซ้ายขวาไว้ในเลเยอร์ เดียวกันค่ะ ต่อไปนะคะ เราจะเพิ่ม brush on ให้นางแบบกัน คลิกเครื่องมือ brush tool นะคะ คลิกเลือกสีที่ต้องการค่ะ คลิกเลือกการผสมสีผ้าแบบ soft light เหมือนเดิม แล้วก็ปัดแก้มให้นางแบบได้เลยค่ะ ปัดเสร็จแล้วก็ไปลดค่า opacity และใช้เครื่องมือ eraser tool ลบส่วนเกินออกเช่นเดิมค่ะ เปลี่ยนสีตานะคะ สร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ ตั้งชื่อว่า eye color ค่ะ เลือกสีที่ชอบ เสร็จแล้วก็มาคลิกเมาส์ที่ brush tool นะคะ กดบอใบไม้ลดขนาดหัวแปรงให้พอดีกับตาค่ะ แล้วก็คลิกไปเลย 2 ข้าง เลือกการผสมสีภาพแบบ color burn นะคะ แล้วก็ใช้เครื่องมือ eraser tool ลบในส่วนที่ระบายเกินออกมาค่ะ สุดท้ายนะคะ เราจะย้อมสีผมให้นางแบบ เลือกสีที่ต้องการ เนื่องจากว่าอยากให้มีสีผมที่เข้มขึ้น เลยเลือกสีน้ำตาลเข้มนะคะ คลิกที่บัตรทูแล้วก็ระบายส่วนที่เป็นเส้นผมค่ะ สีผมก็เหมือนกันค่ะ จะปรับให้อยู่ในโหมดซอฟต์ไลท์เช่นเคยนะคะ ถ้าอยากเพิ่มขนาดหัวแปรงให้กดลอลิง ถ้าอยากลดขนาดหัวแปรงให้กดบอใบไม้ค่ะ เสร็จแล้วกดปุ่มชิปค้างและคลิกที่ทุกเลเยอร์นะคะ แล้วก็กด Ctrl G เพื่อเป็นการรวมให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันทั้งหมด มาเก็บรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆกันค่ะ จงจำให้ขึ้นใจนะคะ ถ้าเกิดว่าเราทำอะไรพลาดไปเนี่ย สามารถกด Ctrl Z ย้อนกลับได้ 1 ครั้ง หรือจะกด Ctrl Alternate Z ย้อนกลับได้ 20 ครั้งเลยค่ะ ช้เครื่องมืออิเลเซอร์ทูนะคะลบส่วนที่เราระบายเกินออกมาเล็กน้อย เสร็จแล้วค่ะ มาดูความต่างกันนะคะ จะเห็นได้ว่านางแบบมีหน้าตาที่สดใสมีชีวิตชีวามากขึ้น วิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่ยากใช่ไหมคะ นักเรียนสามารถดาวน์โหลดบลัชฟรีตามลิงก์ใต้โพสที่ครูฝ้ายโพสไว้ให้ได้เลยนะคะ ขอจบการสอนการแต่งหน้านางแบบด้วยบลัชไว้เพียงเท่านี้ อย่าลืมติดตามชม กดไลค์ กดแชร์ได้ที่ Facebook Page XS Teach กันนะคะ สำหรับวันนี้ครูฝ้ายต้องลาไปก่อนแล้ว ไว้พบกันใหม่คราวหน้า สวัสดีค่ะ